สาวถ้ำทำเงินว่างั้นเถอะ โอ้โห สงสัย จะเกลือโอ้โหหน้าเกี่ยวมา โดกนี้แหละเอาเรื่องกับเพิ่งเตกหมื่นห้าครับผมท่านชม โอ้โหรางวัลรวมตัวเท่าวิน ตอนนี้ก็คือหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบอ่าว เรื่องกับเพิ่งเตกอีกแล้วท่านชมนะครับผมนี่ ตะลือไม่ตก บ้านผมบางผม ทีบ ตะลือเลยเอาจริงนะเอาให้มันตกให้ได้เนี่ยท่านชมมาเข้าฟิลิปปินส์นะ เออฟิลิปปินส์ไม่เข้าจะไปซื้อเออลืมไปนะท่านชมซื้อ อืมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะมาพร้อมนะฮะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะ ก็อย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมมารอบที่แล้วเนี่ยทุนแค่พันเก้าก็บวกขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย ผมไม่ได้แตะต้องอีกเลยนะนะยอดค้างอยู่เท่านี้เลยไม่ได้ถอนด้วย เพราะว่าอะไรครับผมมีอ่ามีโปรเจกต์ที่จะลุยต่อนะโปรเจกต์ที่ว่านี้คืออะไรฮะการซื้อฟิสปินฮะเราจะขาดการซื้อฟิสปินไปเสียมิได้ด้วยประการทั้งปวงท่านผู้ชมนะครับสำหรับเกมสาวถ้ำเนี่ยโอ้โหขอให้ซื้อสักครั้งเลยวะขอให้ชุ่มชื่นหัวใจสักครั้งเถอะนะครับ มาพูดแล้วก็จัดไปเลยแล้วผมไม่ล้างหน้ากระดานนะ ถ้าซื้อฟิสปินนะผมกดเลยนะท่านผู้ชมฮะ ขออนุญาตเลยผมกดนะฮะ ซื้อเบ็ดหนึ่งร้อยไม่แน่ใจว่าเจ็ดพันห้าหรือห้าพันเดี๋ยวมาดูกัน อ้าวห้าพันสวยงามพระรามแปดเลยจัดไป อย่างน้อยก็เหลือยังนอนบัญชีหกพันแหละ ซื้อไปห้าพันโอเคไหมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะบวกไหมสิบหมุนตรงนี้ฮะซื้อก็ผมห้าพันนะครับปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะ โอ้โหได้ห้าตัวไม่ได้สิบสองหมุนเนี่ยเอาเรื่องเพิ่งเตะเลยนะโอ้หหมดบุญมันไม่ได้ได้แค่สี่ตัวท่านผู้ชม ซีหมุนตรงนี้ฮะสำหรับเกียรติถ้ำนะฮะมาลุยฮะอย่างน้อยก็ใช้ใจชื้น ชื้นใจขึ้นมาสักหน่อยนะนะเหลือตีบัญชีอยู่หกพันนะ ซื้อได้อีกหนึ่งครั้ง ถ้าเกิดว่าครั้งนี้มันไม่บวกเลยนะ ท่านชมฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับการซื้อฟิสปินของเกมสาวถ้ำหรือว่าเกมภาษาอังกฤษมันชื่อว่าเกม เอเดี๋ยวนะ นึกแป๊บหนึ่งนะผู้ชม เอ่อ Treasure of a t t a c ครับผมนะ Treasure of a t t a c หรือเพื่อเรียกว่าเกม a t t a c นะแต่ว่าถ้าภาษานักปั่นสล็อตที่เข้าใจกันนะในกลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยเขาเรียกว่าเกมสาวถ้ำนะถ้าพูดว่าเกมสล็อตสาวถ้ำนี่เป็นอันเข้าใจกันทุกคนนะมาดอกนี้สวยงามพระรามแปจัดไป นะครับผมนะคอมโบนี้จัดไป 3,200 จ้ามานิ่มๆมาขออีกนิดเดียวเนี่ยได้ค่าซื้อฟิสปปินคืนละ5,000เนี่ยหลังจากนั้นก็คือกำไรล้วนๆท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวยาวไปเชืรเชอรออฟเอเทคนะบอกก่อนนะท่านผู้ชม เกมสาวถ้ำอะสาวถ้ำทำเงินว่างั้นเถอะโอ้โห สงสัยจะเกลือเออโหหน้าเกี่ยวมา โดกนี้แหละเอาเรื่องกับเพิ่งเตะหมื่นห้าครับผมท่านชม โอ้โหรางวัลรวมตัวเท่าวินตอนนี้ก็คือหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอาเรื่องกับเพิ่งเตะอีกแล้วท่านชม นะครับผม นี่ตะลือไม่ตกบ้านผมบางผมทีบตะลือเลยเอาจริงนะเอาให้มันตกให้ได้เนี่ยท่านชมมาเข้าฟิลิปปินส์นะ เออฟิลิปปินส์ไม่เข้าจะไปซื้อเออลืมไปนะท่านชมซื้อฮะรอบนี้นะบอกก่อนนะ ซื้อ ปรับเบรไปที่ 100 แล้วก็มันซื้อฟิลิปปินก็คือ5,000ถ้า200 นี่ซื้อหมื่นหนึ่งแน่นอน เอาอย่างนี้พูดปุ๊บแล้วคิดพูดปุ๊บคิดออกปั๊บท่านผู้ชมนะถ้าหมดฟิลิปปินนี้ผมจะปรับเบรไปที่ 200 แล้วซื้อฟิลิปปินที่ 10,000ฮะท่านผู้ชมนะผมจะปรับเบรไปที่200แล้วก็ซื้อฟิลิปปินที่10,000เดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะเปี้ยงมันจะปังมันจะอลังการนะสมคำร่ำรือเปล่าสำหรับเกมสาวถ้ำท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆอีกเหมือนเดิมนะมันบวกช่วงเย็นช่วงค่ำใช่ไหมก็เล่นกันช่วงนี้แหละ นะครับก็ยังไม่ไปไหนนะมาอีกนะครับผมนะ เรามารวมเป็น 21,900จะได้อีกหรือเปล่า โอ้โห ว่าแล้วไงหมุนสุดท้ายละเกลือตลอดเลย นะ แต่ก็ไม่เป็นไร นะท่านผู้ชมมาแค่นี้ก็ถือว่าพอใจมากๆ แล้วอาจัดไป โอเค รอบนี้ฮะขอยัดปั๊บเบียดไปที่ 200 ครับผมแล้วก็จะซื้อฟีเจอร์ซื้อฟรีสปินนั่นเองฮะนี่ไงซื้อ 10,000 เอาดิครับผมนะมันเป็นส่วนกำไร เอามาซื้อเลยต่อยอดไปถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนี่ย หรือมันได้ไม่คุ้มเนี่ยก็ไม่เสียใจมากเพราะว่ามันเป็นเอากำเป็นการเอากำไรมาเล่นนั่นเองท่านผู้ชมนะครับอ่ะพร้อมเลยลุยฮะซื้อฮะหนึ่งหมื่นฮะขึ้นทางลัดขึ้นทางด่วนเอาโอ้มาลุ้นตัวสเก็ตเตอร์ตัวที่ 5เดี๋ยวจะเข้าหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเพิ่มมาอีก 2 หมุน เป็น 12 หมุนฮะตรงนี้ท่านผู้ชมเอาเรื่องเบื้องเตะโอ้โหถีบตะลือให้ตกบ้านมาเลยขึ้นทางด่วนนะบุรพาวิธีจัดไปนี่ไงเราอืมมาดอกเลยแล้วสวยงามพระรามแปดจัดไปที่ร้อยดอกนี้ฮะท่านผู้ชมฮะ เตะมาแค่ดอกเดียวเราเกือบได้ค่าซื้อฟิสปินคืนอีกแค่600ด้วยซ้ำเนี่ยนะไม่ถึงเลยห้าร้อยหกสิบด้วยซ้ำนะได้ค่าซื้อฟิสปินเคินซึ่งได้แน่ๆเหลืออีกสิบเอ็ดหมุนสิบเอ็ดหมุนบานๆเลยนะท่านผู้ชมฮะเหลือบานเบิดเลยฟีสปินเนี่ยอ่ะยาวไป โอ้โหตาเนี้ยผม นิ่มๆเลยฮะ กินนิ่มๆเลยอะไม่ต้องอะไรมากเลยแหละนะไม่ต้องอะไรมากมายแบบพี่จ่าบอกนะท่านผู้ชมมจะแกตเตอร์มันจะไม่ซ้อนมาเนี่ยเลยจะ โอ้โหขอรางวัลพิเศษหน่อยได้ไหม ขอสเก็ตเตอร์มาเรียบร้อยครับผมนะ ได้ค่าซื้อฟิลิปปินคือหนึ่งหมื่นบวกกำไรมาแปดร้อยแล้วตอนนี้หลังจากนี้คือกำไรล้วนๆนะท่านผู้ชมนะในการซื้อฟิลิปปินครั้งเนี้ยอย่าบอกนะว่าจะเกลือเนี่ยเอาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเกลือแล้วแบบได้กำไรแปดร้อยเนี่ยโอ้โหโคตรจะลูกบวชนะท่านผู้ชมฮะอืมบวกมาอีกหนึ่งร้อยน้อยจัดท่านผู้ชมเอ้ยโอ้อะไรมันจะทำร้ายกันขนาดนั้นนะโอ้เอาหมุนสุดท้าย เรียบร้อยครับผมโอ้โหท่านผู้ชมโอ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจ ซื้อหนึ่งหมื่นแตกหนึ่งหมื่นเก้าร้อยได้กำไรเก้าร้อยโอ้โหเอ้า ก็คิดในแง่ดีถือซะว่า มันยังได้กำไรมันไม่ขาดทุนนะท่านผู้ชมฮะเก้าร้อยก็ยังดีนะ เอ้าผมซื้ออีกรอบนึงแล้วกันนะ ปรับเบรดไปที่ 200 นะท่านผู้ชมฮะอุ้ยผมกดหมุนทำไมวะเนี่ยเอ้าหูเข้าด้วย โอ้โห บ้าบอมือพี่ลั่นไปเองอีกแล้วแต่สามว่าไง ไม่มี อู้ยังมีตัวโตดีนะ ม่วงโอ้โหมาคอมโมนี้ก็เอาอยู่เด้อ นี่ไงเราแปลงเล่าหน่อยโตเคมันเข้าแน่นอนอย่างนี้ โบไปอีกหนึ่งดอกเลยเอาเรื่องเพิ่งเต้สองพันสี่ครับผมท่านผู้ชม ตัวเจมาอีกหนึ่งรอบที่สามร้อยหกสิบจัดไปวายเชื่อมาหน้าเขียวตัวเคมาอีกหนึ่งรอบ น้าน้ำเงินไม่มาเอาโอ้โหกดผิดแล้วมันบวกเนี่ยห้าพันสามร้อยท่านผู้ชมเอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นสำหรับเกมสาวทาในช่วงค่ำวันนี้นะครับ อืมมา ไหนๆก็พูดแล้วการซื้อเนี่ยต้องได้ซื้ออยู่แล้วมาอีกหนึ่งรอบนะครับ ซื้อฮะปรับปรับไปที่สองร้อยนะเบียด้อยบอกก่อนนะครับ แล้วก็ซื้อฟิลิปปินก็คือเกมสาวทำเนี่ยซื้อหนึ่งหมื่นฮะปรับสองร้อยซื้อหนึ่งหมื่นนะถ้า ปรับร้อยนี่ซื้อห้าพันฮะอย่าไปเดี๋ยวมาดูซิว่า มันจะเกลือหรือว่ามันมีแววเกลือนะท่านผู้ชมนะ เมื่อกี้ไง เมื่อกี้ไงที่ซื้อไปนะซื้อหนึ่งหมื่นโอ้แตกหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบ้าไอ้บ้าเอ้ยนะครับมีแววอ่ะท่านผู้ชมมีแววขาดทุนนะเนี่ยพูดก็พูดเถอะมีแววขาดทุนนะท่านผู้ชมมันมีแววขาดทุนนะฮะ แบบเนี้ยโอ้โหโอ้โหเอากับเขาสิเอา เฟรลอย โอ้อยากจะร้อง เออมาแปลงร่างมันไว้แถวสองหน้าเขียวมีไหมเออโอ้โหได้ดู มาคูณ14 แล้วไปจัดไป ตัวเขียวมาดอกนี้ นี่ไงเราดอกนี้ท่านผู้ชมดูเอานะ ดูเอานะ ตรงเนี้ย ให้ดูเอาเลยนะ ผมจะไม่พูดนะ ผมจะไม่พูดว่าเท่าไหร่แต่ให้ดูเอาฮะเฮ้ยโล่งใจนะมาจนได้ฮะท่านผู้ชม โล่งใจครับผมพูดตรงๆเลยมาจนได้ฮะ อืม นิ่มๆไปอขออนุญาตกดเลยฮะ ดูให้เต็มตาท่านผู้ชมอุ้ยนึกว่าจะไม่มาธอแล้ว เอออุตส่าห์ซื้อตั้งหมื่นหนึ่ง ให้มันคุ้มหน่อยเว้ย นะครับ ว่าไงจ๊ะโอ้ย หมุนสุดท้าย เออไม่เป็นไร นะครับ ผมแค่นี้ผมก็คุ้มค่าแล้ว คุ้มค่าการซื้อฟิสปินแล้ว รอบแรกเกลือรอบนี้เออยังได้อยู่นะ กูหน้ากูตาคืนมาได้เกือบ แล้วผมเหงื่อตกเลยเหงื่อแตกพักเลยบอกก่อน โอ้โห ท่านผู้ชม นะครับผมหยุดเพียงเท่านี้แหละไม่ไปต่อแน่นอนนะครับรอบต่อไปนี่เป็นเกมอะไรนะอย่าพลาดนะครับ ผมรอลุ้นนะว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับ ผมเดี๋ยวผมเหลือติดพิชไว้1,465 ปลายปลายมาตรงนี้แหละส่วนตัวก้อนใหญ่เนี่ยผมขออนุญาตถอนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปฮะอย่าพลาดนะกดสับตะไคร้ไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับผม